ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Arduino คืออะไร Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สำหรับทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ มีราคาถูกดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือตัวโปรแกรมต่อไปได้อีกด้วยอ r d u i n o ใช้ชิป AT Mega 328รันที่ความถี่ 16 MHz หน่วยความจำแฟลช 32กิโลไบต์แรม2กิโลไบต์ Arduino เป็นระบบแบบเปิดที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ออกแบบให้ใช้งานง่าย ทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีจุดมุ่งหมายให้ศิลปิน นักประดิษฐ์ นักออกแบบ มือสมัครเล่น หรือใครๆ ก็ตามที่สนใจใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือสภาพแวดล้อมแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือ ผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก แล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด หรือสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม Arduino Shields ประเภทต่างๆ เช่น Arduino XB Shield Arduino Music Shield Arduino Relay Shield Arduino Wireless Shield Arduino GPRS Shield มาเสียบบนบอร์ดของ Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย โดยที่เราไม่ต้องต่อวงจรเอง ทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาลงไปมาก จุดเด่นที่ทำให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม Arduino เริ่มพัฒนาโดยเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งานต่อเชิงพาณิชย์ มีการแจกไฟล์ที่ใช้ในการต้นแบบให้ฟรีทำให้ประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างประเทศจีน สามารถนำไปผลิตได้ในราคาถูก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์และมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โปรแกรม Arduino IDE ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบคำสั่งพื้นฐาน ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซอฟต์แวร์ Arduino IDE ที่ใช้ในการพัฒนาก็เป็นของฟรี สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย การนำไปใช้งานต่อ สร้างผลิตภัณฑ์แล้วขายต่อสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ เลย นอกจากนี้ Arduino ยังมีคุณสมบัติ cross platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน operating system ใดก็ได้ มีชุมชน คนใช้ Arduino ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากมาย เช่น arduino.cc instructable.com ซึ่งชุมชนเหล่านี้จะแจกแบบร่าง และไฟล์สเก t c h รวมถึงไฟล์ไลบรารีต่าง ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ทำได้สะดวกและรวดเร็ว Arduino ใช้ทำอะไรได้บ้าง Arduino สามารถนำมาเป็นสมองกลในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ระบบสมาร์ทฟาร์ม สั่งเปิด สั่งปิดน้ำควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในฟาร์ม ระบบสมาร์ทโฮม สั่งปิดเปิดเครื่องไฟฟ้า สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การศึกษาและการผลิตหุ่นยนต์เบื้องต้น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น โดรน รถไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ และยังสามารถเพิ่มความสามารถอื่น ๆ ได้ ตามแต่จินตนาการของผู้พัฒนา Arduino มีรุ่นอะไรบ้าง Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ราคาไม่แพง โครงการส่วนใหญ่และไลบรารีต่างๆที่พัฒนาขึ้น จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก Arduino Mega 2560 R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องใช้ Input Output มากกว่า Arduino Uno R3 เช่น งานที่ต้องการรับสัญญาณจากเซนเซอร์ หรือควบคุมมอเตอร์เซอร์โวหลายๆ ตัวทำให้พิน I/O ของบอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได้ Arduino Nano มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่ต้องจำกัดพื้นที่และน้ำหนักของงาน Arduino Robot สำหรับงานพัฒนาหุ่นยนต์ LilyPad Arduino สำหรับงานประเภทอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ และยังมีรุ่นอื่น ๆ แต่แขนงแยกย่อยอีกมากมาย ผู้พัฒนาจึงต้องศึกษาว่า Arduino รุ่นใดที่เหมาะกับโครงการของเรามากที่สุด แล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสม